สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมด ค่ะสำหรับคลิปนี้ พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักหมวกจากไหมขนแกะ ไหมขนแกะ งานออกมาจะนุ่มนะคะ นุ่มฟู แต่ว่าไม่ยืดหยุ่น เวลาเราจะถักหมวกที่เป็นใช้ไหมขนแกะทำเนี่ย เราควรจะถักให้ใหญ่กว่าขนาดรอบศีรษะเรานิดนึง เพราะว่าด้วยลักษณะของเนื้องาน เนื้องานจะไม่ยืดหยุ่นค่ะ หมวกใบนี้รอบศีรษะนะคะ พี่จะถัก พี่จะถักใหญ่กว่าห้าสิบห้าเซนพี่วัดรอบห้าสิบห้าแล้วพี่บวกเผื่อหลวมสองนะคะ งานออกมาจะนุ่มๆฟูๆ ลายที่ใช้ถักนะคะตรงนี้ ลายที่บุ๋มลงไปข้างล่าง เป็นลายดับเบิลโคเช เกี่ยวหลังค่ะ เป็น DCB DCB คือดับเบิลโคเชแบ็กตรงนี้เป็นลายหัวใจฟูๆค่ะ เอามาผสมกัน หัวใจฟูๆตรงนี้ถักจากฮาร์ปดับเบิลโคเชดึงสูงขึ้นมาสามหลักแล้วรวบ ตรงกลางขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แถวที่จะต้องระวังที่สุดก็คือแถวที่ต่อจากขอบ ขอบที่จะเริ่ม โดย การถัก ดับเบิลโคเชไม่มีโซ่ คลิปจะลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิป วิดีโอคุณอ่านได้นะคะ ตรงตรง ด้านล่างของคลิปค่ะ รหัสของคลิปตอนที่เริ่มก็ CRO ศูนย์หนึ่งสามสี่เป็นคลิปที่พี่เมย์ทำเองป้อมจะทำหรือไม่ทำก็ได้เดี๋ยวพี่ลงเผื่อไว้ให้นะคะ แถวขอบจะเป็นแถวนี้ หมวกใบนี้เราจะถักจากล่างขึ้นข้างบน แถวที่จะต้องระวังคือแถวที่ต่อจากขอบ หนึ่งช่วงลายนะคะหนึ่งช่วงลายก็คือหัวใจฟู ๆ กับอีกห้าหลักตรงนี้คำนวณให้ดีนะคะ หนึ่งช่วงลายใช้หกหลักหมวกจะใบใหญ่ใบเล็กจำนวนยอดของตัวเริ่มต้นตรงนี้จะต้องหารด้วยหกลงตัวเราถักสูงขึ้นมา ต้นแบบพี่เมย์ถักสูงขึ้นมาเจ็ดนิ้ว แล้วก็มาลดกลางหมวก เทคนิคของวิธีลดกลางหมวกแบบนี้พี่จะใช้เทคนิคของการลดกลางหมวกเหมือนกับการถักหมวกนิตติ้งค่ะลอง ปรับใช้ดูหมวกที่ถักจากข้างล่างขึ้นข้างบน จะคำนวณง่ายกว่าข้างบนลงข้างล่าง ได้งานออกมา หน้าตาเหมือนกัน หลังจากที่ถักตัวหมวกเสร็จแล้วปิดกลางหมวก เราจะวนกลับมาเพื่อถักตัวตัวเบิ้ลขึ้นตรงนี้ตัวขอบ ขอบเราถักจากด้านใน ถักจากลาย DCB เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนะคะ DC เกี่ยวหน้า DC เกี่ยวหลังค่ะดับเบิลโคเชความสูงตามชอบ แล้วเก็บขอบด้วยสันโซ่ งานออกมาก็จะนุ่มๆนนุ่มมาก ฟูมากค่ะ ลองดูนะคะ รายละเอียดอยู่ด้านใน คลิปที่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะ ถ้าไวไปก็กดหยุดดูตรง ไหนไม่ทันกดย้อน อ่านคาอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ที่เกี่ยวข้องกับหมวกใบนี้ พี่เมย์จะเขียนไว้ ขอให้มีความสุขสนุกกับการทำงานฝีมือค่ะ ลงมือถักได้เลย หมวกใบนี้น่ารักค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้ หมวกใบนี้พี่เมย์ใช้ไหมขนแกะค่ะ เวลาถักจะถักเส้นเดียว ไหมขนแกะถ้าเอางานออกมาใช้นะคะ ให้ดึงออกจากตัวแกนกลางดึงแบบนี้ แล้วตัวไหมมันจะไม่ดิ้น เข็มโคเช เวลาเราจะถักไหมที่เป็นไหมขนแกะนะคะ ด้วยเส้นไหมของมันเนี่ย ฟูแล้วเวลาถักเรามองไม่เห็น ให้ใช้หัวเข็มใหญ่ๆค่ะ พี่ใช้ห้ามิลถ้าคุณไม่มีแบบนี้นะคะ หัวเข็มที่ทดแทนได้ก็เป็นเข็มทองสองหัวเบอร์เจ็ดทับศูนย์หรือเบอร์แปดทับศูนย์ก็ได้ค่ะ เลือกหัวใหญ่ๆมาร์กเกอร์ตรงนี้เอาไว้ทำตำแหน่งจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเข็มเย็บไหมพรมค่ะ ให้เลือกตรงที่ตรงนี้เป็นเข็มหัวใหญ่ ๆ มันจะได้ใส่ไหมขนแกะได้ หมวกใบนี้เราจะเริ่มถักจากด้านล่างขึ้นด้านบน วิธีคำนวณให้เรา ให้เราเริ่มโดยการถัก DC ไม่มีโซ่ DC คือ ดับเบิลโคเช พี่จะเริ่มแบบไม่มีโซ่ คลิปที่พี่ทำสาธิตวิธีการถัก DC ไม่มีโซ่ รหัส CRO 0134อยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิป วิดีโอค่ะ เราจะเริ่มถัก แล้วก็ใช้เส้น DC ไม่มีโซ่เนี่ย วนรอบศีรษะ หรือเราจะวัดรอบศีรษะของคนใส่ วัดหลวมๆ อย่าวัดครับนะคะ วัดหลวมหลวมพอดีพอดีแล้วบวกหลวมเข้าไปประมาณสองเซน เพราะว่าไหมขนแกะ เวลาเราถัก เส้นไหมมันจะนุ่ม ฟู แต่ลักษณะเส้นคือไม่ยืดหยุ่น เพราะฉะนั้นหมวกเวลาเราถัก จะต้องใหญ่กว่ารอบศีรษะจริงนิดนึง มันจะทำให้ใส่สบายๆวัดรอบศีรษะแล้วบวกหลวมสองเซนค่ะ เดี๋ยวมาดูว่าของพี่จะเริ่มเท่าไหร่จำนวนหลักรวมทั้งหมด ตามลายจะต้องหารหารด้วยหกลงตัวค่ะ เราจะเริ่มตรงนี้โดยการที่ขึ้นด้วยโซ่สาม DC คือดับเบิลโคเช ขึ้นด้วยโซ่สามพันหัวเข็ม แทงลงไปตรงโซ่ตัวที่หนึ่ง ถ้าใครต้องการดูวิธีการถักชัด ๆ ก็ดูที่รหัส CRO ศูนย์หนึ่งสามสี่คุณจะเห็นชัด อันนี้พี่ถักจากไหมจริงเป็นไหมฟู ขึ้นมาสามห่วงนะคะ รวบห่วงแรกก่อน รวบห่วงแรกเอามือเราจับไว้ค่ะ แล้วเราก็ถักดับเบิลโคเช ขึ้นมามีสามห่วง รวบห่วงที่หนึ่งก่อน เหลือสามห่วง รวบสองรวบสองแบบนี้ เราจะถักดับเบิลโคเชไม่มีลูกโซ่ ยาวเท่ากับรอบศีรษะ บวกสองเซน นับจำนวนหลักรวมทั้งหมด หารด้วยหกลงตัว ถ้าหารด้วยหกไม่ลงตัว มีอยู่สองวิธีก็คือ ปัดขึ้นกับปัดลงค่ะ ขึ้นมาสาม รวบหนึ่งก่อน พอเหลือสามเสร็จก็รวบสอง รวบสอง ถักเบาๆมือเป็นไปตามแรงเข็มรวบห่วงที่หนึ่ง แล้วก็รวบสอง รวบสองถักวนไปค่ะ ต้นแบบของพี่จะเริ่มห้าสิบสี่หลักห้าสิบสี่หารหกจะได้เก้าชุดค่ะ ถ้าเราได้เป็นเส้น อย่างนี้ออกมาแล้วนะให้เอาวัด รอบศีรษะเราค่ะ มันจะหลวมกว่าศีรษะนิดนึง ไหมขนแกะมันจะเป็นไหมที่ไม่ยืดหยุ่นนะคะ แต่มันนุ่มแล้วก็ฟู เราจะเชื่อมต่อค่ะ จับงานให้ชนกันแบบนี้ เชื่อมต่อด้านบน แทงลงไปตรงหลักนี่ค่ะ แล้วดึงผ่าน ดึงผ่านแล้วขึ้น โซ่สองรอไว้ก่อน ให้เราดูว่าด้านล่างมันยังไม่เชื่อม เห็นไหมคะ มันจะมีช่วงรอยต่อแบบนี้ ตรงไหมที่เราเหลือไว้ตรงที่เริ่มต้นนะคะ ใช้เข็มสอดช่วยเก็บ ตรงนี้ วิธีทำให้มันเชื่อมกันก็ใช้เข็ม แทงไปตรงหลักตรงนี้ค่ะ แล้วก็ดึงผ่านแค่นี้มันก็เชื่อมแล้ว ใช้เข็มสอดช่วยเย็บ แล้วไหมตรงนี้ก็สอดไปตามงาน ตัดเศษได้เลย เราจะได้งานออกมาแบบนี้ หมวกพี่จะเริ่มถักจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะ ลายที่เราถักจะเป็นลาย หัวใจฟูฟู หัวใจฟูฟูจะถักจากลายฮาร์ปดับเบิลโคเชดึงสูง สามครั้งแล้วรวบสลับกับลาย DCB DCB คือดับเบิลโคเชแบ็คแบ็คคือหลังดับเบิลโคเช เกี่ยวหลัง เราเริ่มตรงนี้ก่อน ตรงกลางนี้นะ เวลานับหลัก หนึ่งชุดเราจะใช้หกหลักนะคะ หลักแรกที่จะนับ เราจะเริ่มลงตรงกลางตรงนี้ขึ้นด้วยโซ่สอง โซ่สองจะแทนฮาร์ปดับเบิลโคเชตดึงครั้งที่หนึ่ง พันหัวเข็มค่ะ แทงลงไป ดึงครั้งที่สอง สูงขึ้นมา ดึงสองครั้งรวมกับโซ่เป็นสาม แล้วรวบค่ะ เราขึ้นครึ่งหนึ่งก่อน แล้วเดี๋ยวงานมันวนกลับมา มันจะมาปิด คู่นี้ ใส่มาร์กเกอร์ไว้ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้น วิธีนับหลัก เริ่มตรงนี้นะคะ เริ่มที่หลักที่มันอยู่คู่กันกับหัวใจฟูค่ะ ถัก DCB ค่ะดับเบิลโคเช back แทงด้านหลังดันห่วงไปด้านหลัง ขึ้นมาสามรวบสองรวบสองถักเหมือนเราถักดับเบิลโคเชดับเบิลโคเช คือเอฟคือพอหนึ่งคอ พันหัวเข็ม แทงจากด้านหลัง มาเกี่ยวใส่หลักงานจะไปทางด้านหลัง ห้าหลักค่ะ สองละ ต่อไป หลักที่สาม ดันหัวเข็มโคเชให้สุด แล้วเราจะถักง่าย หลักที่สี่ หลักที่ห้า ขึ้นจุดที่สอง เราจะขึ้นหัวใจลงไปตรงนี้ ดึงค่ะ หนึ่ง สอง สาม แล้วก็รวบ โซ่หนึ่ง หนึ่ง สอง สามรวบ หลักต่อไปที่จะใช้คือหลักนี้ ตอนมันขึ้นมันขึ้นหลักที่อยู่ติดกันกับ DCB หลักนี้นะ แล้วลงตรงช่อง หลักต่อไปคือหลักนี้ค่ะ DCB ห้าครั้งสอง สาม สี่ ลายนี้แถวที่หนึ่งค่ะ จะยากที่สุด แถวที่ขึ้นลายตรงนี้ที่คำนวณเนี่ยค่ะ ห้านะคะ หนึ่ง สองสามสี่ห้า ตรงหลักที่ห้า ช่องตรงนี้ ถักหัวใจลงช่องนี้ค่ะ ดึงสามรวบโซ่หนึ่ง ลงช่องเดียวกันดึงสาม แล้วเวลานับ มันจะนับหลักนี้เป็นหลักที่หนึ่ง ลายมันจะใช้ทั้งหมดหกหลักค่ะ เวลานับนะพี่ให้ดู เวลานับมันรับตรงนี้หลักที่หนึ่งเห็นไหมหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หกพอเราถักหัวใจเสร็จแล้ว หนึ่งคือตรงนี้ หนึ่งไม่ถักนะคะ ข้ามมาตรงนี้ ถัก HDC ลายมันจะวนไป แล้วมันจะได้งานออกมาทั้งหมด ของพี่ต้นแบบเก้าชุดค่ะ เราถักวนมางานจะมาปิดตรงชุดสุดท้าย DCB มันจะปิดตรงนี้ค่ะ ตรงหลักใกล้กับมาร์กเกอร์แดง ลายมันจะลงตัวพอดี เริ่มต้นแล้วก็ปิดงานจะปิดที่เดิมค่ะตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งพันหัวเข็มลงไปดึงสามครั้งสำหรับแถวที่หนึ่ง ปิดงาน พันหัวเข็มนะคะ แทงลงไปตรงจุดรวบ ขึ้นมามีสามห่วงแล้ว รวบพร้อมกันแบบนี้ค่ะ งานจะเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดตรงที่มาร์กเกอร์สูงขึ้นไป เวลาเราขึ้น เราก็จะขึ้นตรงนี้ โดยการถักโซ่สอง โซ่สองจะแทนการดึงครั้งที่หนึ่ง เราดึงเพิ่มอีกสองครั้ง แล้วรวบขึ้นครึ่งเดียวก่อน หลังจากนั้นนะคะ แถวที่สอง ตรงไหนที่เป็น DCB ดับเบิลโคเชเกี่ยวหลัง เราก็ถัก ดับเบิลโคเชเกี่ยวหลัง ต้นแบบพี่เมย์จะถักสูงขึ้นไปเจ็ดนิ้วก่อนที่เราจะลดกลาง หมวกใบนี้ตอนท้ายจะมีการถักขอบเพื่อถักขอบเบิ้ลขึ้น ถ้าเป็นหมวกของผู้ใหญ่ความสูงก่อนที่จะลดกลางหมวกก็ประมาณเจ็ดนิ้ว ถ้าเป็นของเด็กโตประมาณหกนิ้ว เด็กเล็กห้านิ้วหรือสี่นิ้วลดลงตามส่วน ตามรอบศีรษะ เด็กเล็กๆเลยก็ประมาณสามนิ้วสามนิ้วครึ่งค่ะกำลังสวย ตรงที่ไหนที่เป็นหัวใจเราก็ถักหัวใจ แถวที่สอง ขึ้นไปจะถักง่ายแล้วค่ะ ตรงไหนที่เป็นดับเบิลโคเชต์แบ็กเราก็ถักดับเบิลโคเชต์แบ็กดับเบิลโคเชต์คือ F คือพอหนึ่งกอขึ้นมามีสามรวบสองรวบสองแบบนี้ค่ะเหมือนเราถักดับเบิลโคเชต์คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อไวไปกดหยุดดูตรงไหนไม่ทันกดย้อนค่ะ แล้วเราสามารถปรับขนาดให้เท่ากับ รอบศีรษะที่ใส่จริง ถักหมวกเวลาถักจากข้างล่างขึ้นข้างบน จะคำนวณง่ายค่ะ ตอนนี้เราก็ถักสูงขึ้นมา เจ็ดนิ้วค่ะ ต้นแบบ เราถักเหมือนแถวที่สองตอนที่เราเริ่มตรงนี้ค่ะ แถวที่หนึ่งเป็นแถวที่ เราถักดีซีไม่มีโซ่ แถวที่สองคือแถวนี้ เราถักตามแถวที่สองขึ้นมาเรื่อยเราจะเริ่มเห็นลายพี่มีวิธีถัก ดีซีบีโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องแทงเข็มแบบนี้มา ปกติเวลาเราถักเราจะแทงแบบนี้เราก็ย้อนกลับ ถ้าเป็นไหมที่เป็นไหมเส้นใหญ่ ไหมฟู วิธีถักนะคะเอาหัวไม่โป้งเราค่ะดันหลังไป ดันหลักไป แล้วแทงจากด้านหลังได้เลย มันจะถักได้เร็วขึ้น ปกติเวลาเราถักเราต้องอย่างนี้ ใช่ไหมคะเราก็เกี่ยว เราแทงแบบนี้เลยค่ะเอาหัวไม่โป้งช่วย นะคะเอาหัวแม่ป้องดันออกไป แล้วก็ไปเกี่ยวด้านหลังงาน ถักสูงขึ้นมาเจ็ดนิ้วค่ะ ต้นแบบ แล้วเดี๋ยวเราจะมาลดกลางหมวกหลังจากที่เราถักมาวัดตั้งแต่ตรงเริ่มต้นนะคะ จนถึงตรงนี้ของพี่ได้เจ็ดนิ้ว เราจะมาลดกลางหมวกให้เราดูหลักค่ะ ลักตรงกลางหมวกเราจะลดตรงนี้ก่อน ตรงที่เป็นตรงที่เป็น DCB ดับเบิลโคเชเกี่ยวหลัง เราจะลดจากห้าหลัก เหลือสามหลัก วิธีลด เราจะรวบคู่นี้ก่อน นี่นะคะ รวบหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองเข้าด้วยกัน หลักที่สามถักปกติ รวบสี่กับห้าวิธีรวบค่ะ เอาหัวไปโป้งดันไปข้างหลังนะ ดับเบิลโคเชต์เกี่ยวหลังขึ้นมา หลักที่หนึ่งรวบสองค้างไว้ พันหัวเข็ม ลงไปหลักที่สอง รวบสองหลัก แล้วรวบสามพร้อมกัน หลักมันจะถูกรวบจากสองเหลือหนึ่ง หลักที่สามถักปกติ รวบหลักที่สี่กับหลักที่ห้า พันหัวเข็ม ถักดับเบิลโคเชเกี่ยวหลัง รวบสองค้างไว้สอง พันหัวเข็ม ลงหลักที่ห้า ขึ้นมาจะมีสี่ รวบสองแล้วรวบพร้อมกัน ตอนนี้หลักเราจะเหลือแค่สาม ตรงที่เป็นหัวใจถักเหมือนเดิมค่ะ ดึงสาม ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ดึงสามครั้ง หนึ่ง สอง สาม รวบ เรามาดูวิธีลดเราจะรวบหนึ่งกับสอง สามถักเหมือนเดิม รวบสี่กับห้า หนึ่งกับสองค่ะ รวบ ขึ้นมาสาม รวบสองค้างไว้สอง พันหัวเข็ม ลงไปที่หลักที่สอง ขึ้นมาจะมีทั้งหมดสี่ รวบสอง แล้วเราก็รวบ สามหลักพร้อมกัน หลักกลางถักเหมือนเดิม หลักที่สี่กับหลักที่ห้ารวบเหมือนหลักที่หนึ่งกับสองพันหัวเข็มลงด้านหลัง ขึ้นมามีสามรวบสองค้างไว้สอง พันหัวเข็มค่ะลงไปข้างหลัง ขึ้นมาจะมีสี่รวบสอง แล้วรวบพร้อมกัน ถักรถวนรอบทั้งหมด แล้วเดี๋ยวเราจะปิดงานตรงนี้ ลดกลางหมวกแถวที่สองค่ะ แถวที่สองเราจะลดจากสามหลัก หลักที่หนึ่ง หลักที่สอง หลักที่สาม เหลือหลักเดียวค่ะ วิธีลด พันหัวเข็มนะคะ แทงด้านหลังของคู่ที่หนึ่ง ขึ้นมามีสามหลัก รวบสองแล้วค้างไว้ พันหัวเข็มลงที่หลักที่สองขึ้นมามีอยู่สี่รวบสองเหลืออยู่สามค่ะ พันหัวเข็ม ลงที่คู่สุดท้าย ขึ้นมาจะมีอยู่ห้ารวบสองแล้วรวบพร้อมกัน เราจะรวบทั้งหมดสามหลักเหลือหลักเดียวรวบสามขา ตรงที่เป็นหัวใจยังถักเหมือนเดิมนะเรามาดูรวบชุดต่อไปค่ะ พันหัวเข็มนะคะ ลงไปคู่ที่หนึ่ง รวบสองค้างไว้ พันหัวเข็มรวบหลักที่สอง รวบสองค้างไว้ค่ะพันหัวเข็มลงหลักที่สาม รวบสองหลักก่อน แล้วรวบพร้อมกัน ลดหลักแบบนี้วนรอบค่ะ ตอนนี้เราลดมาแล้วสองแถวนะคะ มาดูวิธีลดแถวที่สาม แถวที่สามจะเป็นการข้ามหลัก เราเริ่มตรงนี้โดยการถักหัวใจก่อน ครึ่งหนึ่ง ตรงจุดที่เป็นมาร์กเกอร์ค่ะ ยาวขึ้นมา เรายังถักเหมือนเดิม ตรงนี้เป็นหัวใจครึ่งหนึ่ง หลังจากนั้นนะ เราจะข้าม ไม่ลงหลักนี้ค่ะ ข้ามแบบนี้เลย ข้ามมาถักหัวใจ โซ่หนึ่ง มันจะดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางนะคะ ถักเฉพาะตรงที่เป็นหัวใจค่ะ โซ่หนึ่ง ข้ามหลักที่เป็น ที่เป็นจุดแยกตรงนี้ ถักเฉพาะหัวใจวนรอบถ้าเราขึ้นทั้งหมดเก้าชุด หัวใจเราก็จะมีอยู่เก้านะฮะ มันจะดึงเข้าหาจุดศูนย์กลาง เรามาดูวิธีการลดแถวที่สี่ค่ะ แถวที่สามเราจะถักเฉพาะหัวใจ แล้วงานมันจะเข้าหาจุดศูนย์กลางแบบนี้ แถวที่สี่นะคะ แถวที่สี่จะถักเฉพาะหัวใจเหมือนกัน แต่ถักครึ่งเดียว เนี่ย ถักครึ่ง เดียวแล้วข้ามมาลงชุดที่สอง ดึงสามครั้งแล้วรวบ แล้วข้ามเลยค่ะ สามแล้วรวบ รวบ แถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะรูด ด้านบนจะติดปอมหรือไม่ติดปอมก็ได้นะคะ ถ้าเราเริ่มทั้งหมดเก้าชุดนะคะ เราจะเหลืออยู่ตรงเนี้ย เก้าหลัก รวบ ขาสุดท้ายค่ะ แล้วเราก็รวบ งานมันจะไปชนกับหลักที่หนึ่ง ปิดงานแทงค่ะ ดึงผ่าน แล้วตัดไหม ดึงเอาไหมเส้นนี้ออกมา ตรงกลางมันจะเหลือรูโบอยู่นิดนึง เราจะใช้เข็มสอดช่วยดึงให้ลายมันติดกัน ของพี่ขึ้นเก้าชุดนะคะ ตอนท้ายสุดตรงนี้จะเหลืออยู่เก้ากีบ ถ้าคุณขึ้นแปดมันก็จะเหลืออยู่แปด วิธีรูดนะคะ ใช้เข็มช่วยเนาวนรอบค่ะเหมือนเราเย็บผ้าแล้วเราก็รูด มันจะทำให้กีบตรงนี้ติดกัน แล้วไหมเส้นนี้ก็แทง ดึงเข้าไปข้างใน ถ้าจะทำฟอร์มติดก็ลิงก์อยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะ พี่จะลงไว้ ทำฟอร์มด้วยมือค่ะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย เราก็จะได้ตัวหมวกออกมาหน้าตาแบบนี้ งานจะนุ่มนะคะ นุ่มฟูอุ่นสบายใส่เป็นเลกเก้นะคะ จะห้อยท้าย เดี๋ยวพี่จะถักขอบ ขอบจะถักแบบพับขึ้นมาค่ะ เรามาดูวิธีถักขอบหมวกค่ะ เราจะมัดไหมเข้าไป ตรงริมนี้นะคะ จุดไหนก็ได้ แล้วเวลาเราถักแถวที่หนึ่งที่เราถัก เราจะถัก ตรงนี้นะ เริ่มด้วยโซ่สามค่ะ เราจะถักดับเบิลโคเช โซ่สามแทนดับเบิลโคเชต์หลักที่หนึ่ง เวลาเราถักเราจะถักด้านใน แล้วตรงที่ตรงที่มีการเพิ่มกีบเนี่ยค่ะ หลักที่มีการเพิ่ม กีบเราจะต้องเพิ่มช่อง เพราะถ้าเราไม่เพิ่มช่อง ไม่เพิ่มหลัก ตอนที่ถัก เบิ้ลขึ้น หมวกเราจะใส่ไม่ได้ เพราะมันแคบ ถักดับเบิลโคเชนะคะ ลงไปที่ช่อง ที่สอง ช่องที่สามค่ะ เป็นช่องที่เพิ่มกีบเราจะถักดับเบิลโคเชตลงไป ตรงช่องที่สาม ที่มีการเพิ่มกีบสามหลัก ตรงที่ไม่เพิ่มกีบที่เป็นช่องปกติ ถักดับเบิลโคเชตลงไปที่ช่อง เอานิ้วนิ้วกลางนะคะ นิ้วกลางดันลาย แบบนี้ ถัก ดับเบิลโคเชต์ค่ะ ตรงที่มีการเพิ่มที่เป็นลายฟูฟูฝั่งทางเนี้ยนะตรงเนี้ยถักสามหลัก นับจำนวนหลักรวมทั้งหมด ตอนที่วนกลับมาหา ตรงจุดมาร์กเกอร์ จะต้องลงด้วยเลขคู่ค่ะ สามหลักนะ ช่องอื่นหักหลักเดียว ถ้าเราไม่เพิ่ม ขอบจะใส่ไม่ได้นะคะ มันจะคับมาก พอมาถึงตรงที่เพิ่มตรงนี้ค่ะ ถักดับเบิลโคเชต์ลงไป ช่องเดียวกันเนี่ยสามหลัก ถักวนไปแบบนี้ทั้งหมดเก้าชุด นับจำนวนหลักรวมทั้งหมดลงด้วยเลขคู่ แล้วเดี๋ยวแถวที่สอง เราจะถักเกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหลังค่ะ แถวที่หนึ่งนะคะ เราถักดับเบิลโคเชวนมาจนมาถึงตรงมาร์เกอร์ อย่าลืมเพิ่มหลักนะ แถวที่สอง เราจะถักดับเบิลโคเช เกี่ยวหน้ากับเกี่ยวหลัง ปิดงานนะคะ ผิดงานเราจะทำให้โซ่สามตรงที่เราเริ่มต้นเนี่ย เป็นดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า เราแทงด้านหลังค่ะเราดึงผ่าน ขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สาม โซ่สามจะแทน ดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า หลักต่อไปเป็นเกี่ยวหลังดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้าดับเบิลโคเชถักสูงขึ้นมาตามชอบค่ะ ถ้าเป็นของ หมวกผู้ใหญ่ปกติก็สองนิ้วครึ่งถึงสามนิ้วถ้าของเด็กโตก็ประมาณสองนิ้ว เด็กเล็ก นิ้วถึงนิ้วครึ่งค่ะ หน้าหลังหน้าหลังสลับกัน เกี่ยวหน้าก็จะเกี่ยวแบบนี้ อันนี้เกี่ยวหลัง ถ้าหลักที่สองเป็นเกี่ยวหลังหลักสุดท้ายต้องเป็นเกี่ยวหลัง จำนวนรวมของแถวที่หนึ่งจะต้องลงด้วยเลขคู่นะคะ แล้วพอมันถักวนกลับมา วนกลับมาถึงตรงจุดมาร์กเกอร์ มันจะจบโดยที่เป็นเกี่ยวหลังพอดี แบบนี้ เวลาปิดงาน เราก็จะแทงด้านหลังโซ่สามแล้วดึงผ่าน เพื่อดันให้โซ่สามเป็นเกี่ยวหลัง เราจะเริ่มเห็นลายแล้วค่ะ ลายมันจะเป็นลายลูกฟูกเล็ก ลูกฟูกเล็กที่ถักด้วยดับเบิลโคเช ความสูงตามชอบค่ะ ขึ้นที่เดิม โซ่สาม แถวที่สาม หลักไหนที่เป็นเกี่ยวหลัง เราก็ถักเกี่ยวหลัง หลักไหนที่เป็นเกี่ยวหน้า เราก็ถักเกี่ยวหน้า จนได้ความสูงของขอบตามต้องการ พี่จะถักสี่แถวค่ะ อันนี้แถวที่สามเวลาใส่มันก็จะพับขอบขึ้นมาแบบนี้ ถ้าสี่แถวมันน้อยไป คุณก็สามารถเพิ่มได้ ขอบหมวกนะคะ พี่จะถักสูงขึ้นมาทั้งหมดห้าแถวค่ะ ปิดงานแถวสุดท้าย ขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะ แทงลงไปช่องนี้ค่ะ เราดึงผ่าน เพื่อปรับให้ตัวด้านบนเนี่ยเป็นสันโซ่ทำแบบนี้นะโซ่หนึ่งลงไปตรงช่องค่ะ แล้วดึงผ่าน ลงไปตรงช่องแล้วดึงผ่าน ทุกหลักค่ะ มันจะปรับให้งานตรงข้างบนเป็นสันโซ่ ถ้าเราถ้าเราไม่ถักแบบนี้สันเราจะเป็นแบบนี้ค่ะ มันไม่สวย โซ่หนึ่งค่ะ ลงไปแล้วก็ดึง ความสูงของขอบหมวกก็ตามชอบค่ะ ใครชอบสูงกว่านี้ก็สามารถปรับได้ไมขนแกะใบนี้ลายนี้นุ่มมากนะคะ เป็นการดึงผ่าน โซ่หนึ่งแทงลงไปแล้วไม่ต้องถักค่ะดึงผ่านขึ้นมาเลย มันเหมือนเป็นการเก็บริมของงานที่เราถักนิตติ้ง สันมันออกมาจะเหมือนนิตติ้งเลยค่ะ แทงลงไปตรงช่อง แล้วดึงผ่าน สันจะเป็นแบบนี้ ลายขอบแบบนี้จะเป็นลายลูกฟูกเล็กนะคะ งานออกมาจะคล้ายๆ กับงานนิตติ้ง เก็บขอบบนรอบค่ะ ปิดงานที่หลักสุดท้ายค่ะ เราจะแทงไปตรงโซ่ที่เราเริ่ม ดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วเราตัดไหม ตัดไหมดึงไหมเส้นนี้ขึ้นมา เราจะใช้เข็มสอดช่วยเก็บนะคะ ย้ายตัวปลายไหมตรงนี้ใส่เข้าไปที่เข็มสอด แล้วเราจะเก็บซ่อนเศษ ตอนนี้ลายมันยังไม่เชื่อมต่อ นี่นะวิธีทำให้ลายเชื่อมต่อ เอาหัวเข็มอะค่ะ แทงลงไปตรงช่องโซ่อันถัดไป แทงแล้วเราก็ดึง ถ้าเป็นไหมเรียบที่ไม่ใช่ไหมขนแกะเราจะเห็นชัดมาก ตัวสันรอบมันก็จะเป็นลูกโซ่แบบนี้ หมวกใบนี้เวลาใส่เราพับขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาเก็บซ่อนเศษเราจะซ่อนทางด้านนี้ ความสูงของขอบถ้าเป็นหมวกของผู้ใหญ่ก็ประมาณสองจุดห้าถึงสามนิ้ว ถ้าเป็นของเด็กโตก็ สองนิ้ว ถึงสอง นิ้ว ครึ่ง เด็กเล็กก็หนึ่งหนึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วครึ่งค่ะ ใส่ป้อมหรือไม่ใส่ป้อมก็ได้ ลิงก์ป้อมพี่จะลงไว้เผื่อให้นะคะ ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ เราก็จะได้เป็นหมวกออกมาแบบนี้ หมวกจะนุ่มมากแล้วก็ฟู ใส่มันจะย้อยไปด้านหลังนะคะ สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการค่ะ จะขึ้นแปดหลักหรือจะขึ้นเก้าหลักก็ได้ ถ้า ถักตามพี่ขึ้นเก้าหลัก หมวกใบนี้ใส่คุมลงมาถึงหู แล้วก็ถ้าผมยาวก็สามารถเก็บผมเข้าไปข้างในได้ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดติดตาม YouTube ช่องพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณค่ะ